ในเรื่องการใช้งานเบื้องต้นของสมาร์ทโฟนนั้น หลายคนก็อาจจะพอทราบกันบ้างแล้วว่า ต้องใช้อย่างไร มีเทคนิคอะไรสำคัญสำคัญบ้าง แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงความรู้ดังกล่าวนั้นได้อย่างครบถ้วน ในหัวข้อนี้เราจึงอยากให้ทุกคนได้ทราบถึงพื้นฐานของสมาร์ทโฟนกันนะครับ การตั้งค่าการใช้งานเพื่อให้มีความพร้อม และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว การตั้งค่าถูกออกแบบมาเป็นค่ามาตรฐาน จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เราต้องทำการตั้งค่าเพิ่มเติมนั้น ก็คือการตั้งค่าวันที่และเวลาของเครื่องสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นวันที่ปัจจุบันต่อไปนะคะ เราก็จะมาดูวิธีการตั้งค่าวันที่และก็เวลานะคะของเครื่องสมาร์ทโฟน ให้เป็นวันที่และก็เวลาในปัจจุบันนะคะ ทั้งกับเครื่องที่เราเพิ่งซื้อมาแล้วก็หรือว่า ใครที่เดินทางไปต่างประเทศ แต่ว่าต้องการจะตั้งค่า วันที่แล้วก็เวลาให้เป็นปัจจุบันนะคะ เราลองมาดูกันค่ะว่าจะมีวิธีการยังไง อันดับแรกนะคะ เมื่อเปิดขึ้นมาที่หน้าจอแล้วนะคะ ให้ไปที่ไอคอนที่เป็นรูปฟันเฟือง ที่เป็นคำว่าการตั้งค่าอ่ะก็กดเข้าไปได้เลย จากนั้นนะคะให้เราเลือกเมนูทั่วไป เพื่อเข้าไปตั้งค่าเวลานะคะ เลื่อนขึ้นไป ก็จะเจอคำว่าวันที่แล้วเวลา สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่กรุงเทพนะคะ เราก็คลิกไปที่เขตเวลา จากนั้นให้พิมพ์ไปคำว่ากรุงเทพอ่ะ มันก็จะขึ้นมาให้เราเลยนะคะโดยอัตโนมัติ เห็นไหมคะว่าด้านล่างของเวลานะคะ ก็จะเปลี่ยนไปทั้งก็ทั้งวันที่แล้วก็เวลาเลยนะคะ ก็จะเป็นวันที่แล้วก็เวลาในปัจจุบัน หรือว่าถ้าเราเดินทางไปที่อื่น อย่างเช่นเดินทางไปที่ฮ่องกงอ่ะเดี๋ยวดูนะคะ ว่าตอนแรกมันเป็น10โมงใช่ไหมคะสมมติว่าเราเดินทางไปที่ฮ่องกงให้เราพิมพ์คำว่าฮ่องกงเข้าไปจากนั้นก็กดไปเห็นไหมคะว่า ด้านล่างนะคะ เวลาก็จะเปลี่ยนไปนะคะ ตอนแรกเป็น 10โมงใช่ไหมคะ ตอนนี้เวลาที่ฮ่องกงก็อยู่ที่เวลา 11 โมง 11 นาทีนะคะ เพียงเท่านี้นะคะ การตั้งค่าเวลาแล้วก็การตั้งค่าวันที่นะคะ ก็สามารถทำได้อย่างง่าย ๆ เลยค่ะ การปรับขนาดตัวอักษรในเครื่องสมาร์ทโฟน ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการใช้งาน เพื่อให้การมองเห็นที่ชัดขึ้น เราสามารถปรับขนาดได้ตามที่เราต้องการ เราลองไปดูตัวอย่างกันต่อเลยนะครับ ค่ะ ต่อไปนะคะ เรามาดูวิธีการตั้งค่าการปรับขนาดตัวอักษรในเครื่องสมาร์ทโฟนนะคะ ซึ่งในการปรับการตั้งค่าขนาดตัวอักษรเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในของผู้พิการที่มีสายตาเลือนล่างนะคะ หรือว่ามีสายตาที่มองเห็นไม่ชัดเจน หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุนะคะ ก็จะทำให้สามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้นนะคะ และทีนี้เนี่ยจะมีวิธีการไงบ้าง เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะให้ไปที่เมนูการตั้งค่านะคะ จากนั้นให้เลือกไปที่ทั่วไปค่ะแล้วก็เลือกที่เมนูการช่วยการเข้าถึงนะคะอ่าในนี้ก็จะมีวิธีการแล้วก็การตั้งค่าต่างๆเยอะแยะมากมายเลย แต่หลักๆนะคะที่เราจะนำเสนอกันก็คือ การตั้งค่าข้อความให้ใหญ่ขึ้นนะคะ ให้เลือกเมนูที่ชื่อว่าข้อความใหญ่ขึ้น ก็กดเข้าไปเลย เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีแถบนะคะให้เราเลื่อนนะคะ เมื่อเราเลื่อนไปด้านข้างนะคะะจะเห็นว่าข้อความของเราเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามลำดับ ทีนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะมีข้อความขนาดใหญ่แค่ไหนตามก็สามารถที่จะตั้งค่าได้ตามต้องการเลยอโอเคนะคะประมาณนี้จากนั้นเราก็กดกลับไป ในตัวกลับนะคะที่เป็นเมนูทั่วไปนะคะ ด้านบน บางคนอาจจะมองเห็นไม่ชัดเจนนะคะ หรือว่ามองเห็นเดือนลางนะคะ ใน iPhone ของเราเนี่ยก็มีการตั้งค่าให้เป็นปุ่มร่างนะคะ ไปที่เมนูรูปร่างปุ่มนะคะ เมื่อเรากดเปิดนะคะ จะเห็นว่าแถบด้านบนที่เป็นตัวคำว่าทั่วไปนะคะ ก็จะมีแถบสีเทาๆขึ้น ทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเน้นพื้นหลังให้กับปุ่มนะคะ ก็จะสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น อีกเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะที่เราต้องการจะแนะนำนะคะ ก็คือแป้นพิมพ์ ในแป้นพิมพ์นะคะก็จะมีการตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นการเสนอคำอัตโนมัติ การคาดเดาคำ การแสดงตัวอักษรนะคะหรือว่าปุ่มลัดต่างๆ ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเปิดการตั้งค่านะคะ เดี๋ยวเราลองไปดูว่ามันจะแสดงผลยังไงบ้าง ก็ลองไปดูตัวอย่างนะคะ อย่างเช่น เมื่อเราเปิดการคาดเดาคำแล้วเนี่ย จะสังเกตเห็นได้ว่าข้างบนแป้นพิมพ์ของ iPhone นะคะ ก็จะมีคำต่างๆขึ้นมานะคะ อย่างเช่นคำว่าไม่พี่ ไป อ่ะ ที่ขึ้นมาด้านล่างนะคะ สมมุติว่าเราจะพิมพ์คำว่าศูนย์วิจัย ก็ลองพิมพ์คำว่าศูนย์วิจัยนะคะ จะเห็นว่าด้านล่างนะคะก็จะมีการคาดเดาคำที่เราต้องการจะพิมพ์นะคะ เราเพียงแค่พิมพ์คำว่าศูนย์วิเฉยๆใช่ไหมคะด้านล่างก็จะมีคำว่า ศูนย์วิศูนย์วิจัยหรือว่าศูนย์ศิริกิจ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคำว่าศูนย์วิจัยที่เราต้องการเนี่ยเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลย ก็จะพิมพ์ให้เราโดยอัตโนมัตินะคะ เราจะได้ไม่เสียเวลาในการพิมพ์ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ ที่เรากดเปิดการเสนอคำนะคะ ก็จะเป็นการเสนอคำเวลาที่เรา ขียนผิดหรือว่าพิมพ์ผิดนะคะ อย่างเช่นคำว่า test นะคะ เราจะพิมพ์คำว่า test ใช่ไหมคะก็เป็น t e s ซึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องเป็น t ใช่ไหมคะแต่ว่าเราไปพิมพ์ตัว r อย่างนี้นะคะอ่ะเมื่อเรากด space หนึ่งครั้งเนี่ยเมื่อเราคลิกกลับไปด้านบนก็จะมีการเสนอคำต่างๆ นะคะที่เราต้องการจะพิมพ์ไปเช่นพิมพ์ตัว r ไปใช่ไหมคะ อันนี้ผิดใช่ไหมคะ อ่ะก็จะมีการเสนอคำขึ้นมา ก็สามารถทำให้เรารู้ว่า เอออันนี้นะเราพิมพ์ผิดนะคะ อ่ะก็จะมีคำที่ถูกขึ้นมา อย่างเช่นเราต้องการพิมพ์คำว่า test เนอะ t e s t เราก็สามารถที่จะคลิกคำที่ถูกขึ้นมาได้เลย เพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถใช้งานสมาร์ทโฟนในเรื่องของการพิมพ์การปรับตัวอักษรได้อย่างง่ายเลยทีเดียวค่ะ